ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สวิตกระจกสัมผัส นวัตกรรมสื่อสารไร้สาย จะดีแค่ไหนครับ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนกระจกธรรมดา ธรรมดา ให้เป็นกระจกวิเศษที่สื่อสารกับเราได้ ฟังแล้วอาจเกินจริงไปหน่อย แต่ตอนนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระจกของไทยทำต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจกวิเศษที่ต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมสำหรับใช้งานแบบไร้สายหลากหลายรูปแบบออกมาได้แล้วนะครับ บริษัทไทยเทคโนกลาส กรุ๊ปจำกัดมหาชน พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สวิตกระจกสัมผัสไร้สาย ซึ่งเป็นการใส่โครงสร้างพิเศษเข้ากับผลิตภัณฑ์กระจกลามิเนตโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก i t แทสวทช เข้าไปช่วยออกแบบและสร้างต้นแบบวงจรผลิตภัณฑ์กระจกสัมผัสไร้สาย โดยการใช้ภาคสื่อสารแบบเรดิโอฟิคเอนซีที่ใช้พลังงานต่ำ ปัจจุบันบริษัทได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์สวิตช์กระจกสัมผัส ซึ่งเป็นการสร้างการใช้งานเชิงฟังก์ชันที่ใหม่มาก และยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้แบบไร้สาย โดยวงจรต้นแบบนี้ พัฒนาต่อให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้อีก และควบคุมได้ในระยะที่ไกลขึ้นกว่าเดิม บริษัทได้จดอนุสิทธิบัตรโครงสร้างวงจรต้นแบบและพร้อมต่อยอดทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กระจกเทคโนโลยีของบริษัทในอนาคตสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมโดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน